สวัสดีค่ะแพตตี้จากไอแม็กโดโจมิเชลจากไอแม็กโดโจค่ะ วันนี้จะมาสอนมวยไทยท่าฮ่รันมัวนแผ่นดิน เชิญรับชมได้เลยค่ะฮิรันม้วนแผ่นดินเป็นหนึ่งใน 15 ท่าของแม่ไม้มวยไทย วันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ให้ดูอย่างช้าๆ นะคะ เชิญรับชมได้เลยค่ะ ต่อไปจะสอนวิธีการใช้วิธีรันนุ่นทันดินอย่างช้าๆ ให้ดูนะคะ จะให้มิเชลเตะมาก่อนนะคะ ไปมาจับที่หนึ่งก้าวค่อยกระแค่ศอกจังหวะที่สองตีสอกกลับพร้อมกันทีละจังหวะนะคะจังหวะที่หนึ่งครัจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่หนึ่งก้าวศอกมาสองเดี๋ยให้ชมด้านนึงนะคะเพื่อความชัดเจนจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองว้าว ที่หนึ่งตัวที่สองว้าว ต่อไปให้ครูมิเชลสอนการใช้ท่าฮิรันแผ่นดินเชิญชม ก้าวมาที่กลขึ้นแล้วจังหวะที่สองเหมือนเดิมตรงไหนคะว้าวจังหวะที่หนึ่งใหม่นะคะ้เตะขาหลังขาหลังไกลแล้วก้าวควยมาว้าวอย่างที่สองพวกเราสู้เตะขาหน้า ว้าว ทีราม้วนแผ่นดินเป็นหนึ่งใน15ท่าของแม่ไม้มวยไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของครูมวยไทยโบราณ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าท่าเหล่านี้สามารถใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพครูแพตตี้หวังว่าทุกท่านจะนำไปฝึกฝนจนชำนาญ และสามารถใช้ในการแข่งขันได้จริงได้เห็นแม่ไม้มวยไทยมีในการแข่งขันบนเวทีสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะคะ ที่มีความสนใจที่จะเรียนมวยไทย สามารถติดต่อเราได้ทาง iMac Dojo ซึ่งเราจะทิ้ง ID Line ทิ้งไว้ด้านล่างนะคะสำหรับ iMac Dojo ของเราจะสอนแบบ private course ซึ่งทุกท่านสามารถติดต่อวันเวลาที่ทุกท่านสะดวกนะคะ และบอกจุดประสงค์หรือวัตถุประสงค์ในการเรียนมวยไทยของท่านได้ เพื่อเราจะได้ดีไซน์การฝึกมวยไทยให้เหมาะสมกับทุกท่านนะคะ และสำหรับท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับท่ากีันมวยแผ่นดินหรืออยากให้ทำคลิปหรือท่าไหนเพิ่มเติม สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์ subscribe ด้านล่างด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ ขออนุญาตไปซ้อมกับแม่ก่อนนะคะ บ๊ายบาย